โปรแกรม Inkscape Inkscape เป็นโปรแกรมวาดภาพแบบเวกเตอร์แบบเปิดเผย source code Open Source Vector Graphic Editor ในตระกูลเดียวกับ Adobe Illustrator Quildor Freehand หรือ Sara X แต่ Inkscape เป็นซอฟต์แวร์ Open Source ที่สามารถนำมาใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โปรแกรม จะใช้ระบบไฟล์เริ่มต้นแบบ Scalable Vector Graphic หรือ SVG ซึ่งเป็นมาตรฐานของ OpenXML Based W3C Standard หมายความว่าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเสรี และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับโปรแกรมกราฟิกอื่นๆ สามารถแลกเปลี่ยนไฟล์งานและใช้ประโยชน์ได้กว้างขวาง Inkscape สามารถใช้ทำงานได้ ตั้งแต่งานทั่วๆ ไป เช่น การวาดภาพลายเส้น วาดภาพเรขาคณิต การทำผังงาน ไปจนถึงงานวาดเส้นที่มีความซับซ้อนระดับมืออาชีพ ที่ต้องการความประณีตสูง โปรแกรมถูกใช้ในระดับมืออาชีพในหลายวงการ เช่น การตลาด การโฆษณา วิศวกรรม งานออกแบบเว็บไซต์ การทำการ์ตูน และการใช้งานส่วนบุคคล คุณสมบัติสำคัญของ Inkscape คือ 1. การสร้างวัตถุ รูปทรง ด้วยเครื่องมือดินสอ ปากกา ปากกาคอแรงเครื่องมือสร้างรูปทรงพื้นฐาน เครื่องมือสร้างอักษร สามารถเพิ่มภาพแบบบิตแมปเครื่องมือแบบทำซ้ำ เครื่องมือสร้างแพทเทิร์น 2. การปรับแต่งรูปทรงวัตถุ สามารถเคลื่อนวัตถุ บิด หมุน ย่อขยาย การจัดเรียงในแกน Z ด้านหน้า ด้านหลัง การจัดกลุ่ม สนับสนุนเลเยอร์ และการจัดเรียงวัตถุ 3. การใส่สี ใส่เส้น สามารถเลือกสีได้หลายระบบ เช่น RGB HSL CMYK Color View CMS มีเครื่องมือดูสี เครื่องมือไล่สี การไล่สีแบบแพทเทิร์น และการใส่เส้นแบบต่างๆ 4. การปรับแต่งบนเส้นพาส สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียดบนเส้น จุด การกำหนดการโค้งของเส้น โดยใช้รูปโค้งแบซิเออร์การขึ้นรูปลายเส้นจากรูปภาพ 5. การใช้ตัวอักษร สนับสนุนการวางอักษรแบบหลายบรรทัด การเยื้อง การกำหนดระยะอักษร การใส่อักษรลงบนเส้น การใส่อักษรลงในรูปร่าง 6. การเรนเดอร์งาน สามารถสร้างงานแบบมืออาชีพ มีการกำหนดค่าเพื่อลบรอยหยักของเส้นขอบภาพ สนับสนุนการทำพื้นโปร่งใส Alpha Transparency ในไฟล์นามสกุล PNG 7. สนับสนุนไฟล์แบบต่างๆ เช่น SVG, PNG, Open Document drawing dxf sk1 pdf eps และ postscript Inkscape สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการหลากหลายประเภท ทั้งบน Windows Mac OS หรือบน Linux โดยมีการพัฒนาต่อเนื่อง มีชุมชนผู้พัฒนา และชุมชนผู้ใช้ที่เข้มแข็ง ที่พร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้สำหรับการพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้น การติดตั้งโปรแกรม Inkscape โปรแกรม Inkscape สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์หลักของโปรแกรม คือ inkscape.org เราจะพบกับหน้าจอแสดงหัวข้อต่างๆ ให้ไปที่หัวข้อดาวน์โหลด เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม ตามประเภทของระบบปฏิบัติการที่เราใช้งาน โปรแกรม ถูกพัฒนาให้รองรับทั้งระบบ 32 บิต และ 64 บิต ตัวโปรแกรมมีขนาดประมาณ 60เมกะไบต์หลังจากเราดาวน์โหลดโปรแกรมแล้ว ให้เราดับเบิลคลิกที่ ไอคอน Inkscape เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม เลือกภาษาในการติดตั้ง คลิกโอเค จะพบกับหน้าจอแนะนำว่าให้เราปิดโปรแกรมอื่นก่อน แล้วจึงจะติดตั้งโปรแกรมเพื่อความราบรื่นในการติดตั้ง จากนั้นคลิก next จะพบกับหน้าจอบอกสิทธิการใช้งานและลิขสิทธิ์ต่างๆ คลิก next พบกับหน้าจอแสดงคอมโพเนนต์ สามารถเลือกองค์ประกอบที่เราไม่ต้องการออกได้ แต่โดยปกติเราจะเลือกทุกข้อ แล้วให้คลิก next กำหนดตำแหน่งโฟลเดอร์ในการติดตั้ง โปรแกรมจะใช้พื้นที่ในการติดตั้งประมาณ 230เมกะไบต์คลิก Install ให้เรารอขณะโปรแกรมทำการติดตั้ง อาจใช้เวลาประมาณ 2-5 นาที แล้วแต่คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เมื่อติดตั้งแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอ คลิกถูกที่ Run Inkscape หรือเลือกเปิดโปรแกรม แล้วคลิกที่ Finish เป็นอันสิ้นสุด โปรแกรมจะทำการประมวลผลและเปิดโปรแกรม